นัตถิเมสรนังอัญญังบุตโธเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานาทิเมสรนังอัญญังธรมโมเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดา นาทิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวัจเจนะโสทิเตโหตุสัพพดา